ข้อนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ Google เอกสารกันนะครับ ซึ่งจะประกอบไปด้วย Google Doc Google Slide แล้วก็ Google Sheet นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนในเนื้อหากันได้เลยนะครับสำหรับ Google เอกสารหรือว่า Google Document นะครับเป็นชุดโปรแกรมที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับชุดโปรแกรมใน Microsoft Office ซึ่งประกอบไปด้วย Google Doc นะครับที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับตัวโปรแกรม Microsoft Word Google Slide นะครับ อันนี้ก็จะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับ แล้วก็ Google Sheet นะครับ ซึ่งจะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับตัวโปรแกรม Microsoft Excel นะครับ นอกจากนั้นแล้ว ยังนะครับ ยังมีในส่วนของตัว Google Form นะครับ เพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งอันนี้ก็ใช้สำหรับการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์นะครับ ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันกับตัว Google Sheet ได้นะครับ โดยถ้าเทียบกับในในส่วนของตัว Microsoft นะครับ ก็จะมีในส่วนของอตัว Microsoft Form นะครับ อันนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของตัว Office 365 นะครับ ก็สามารถสร้างแบบฟอร์มได้เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของ 3ตัวโปรแกรมเบื้องต้นนะครับก็จะมีในส่วนของ Google Docs Google Slide แล้วก็ Google Sheets นะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแนะนำในส่วนของตัว Google เอกสารนะครับซึ่งเราสามารถที่จะทำงานโดยการ ทำงานร่วมกันตรงนี้นะครับ อ่เข้าถึงได้ทุกที่นะครับ อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติหลักอยู่แล้ว แล้วก็เพิ่มใช้งานนะครับ แก้ไขแบบเรียลไทม์ได้ไม่ต้องบันทึกนะครับ เพราะตัวโปรแกรมจะบันทึกอัตโนมัติซึ่งจะเก็บไว้ใน Google Drive ให้เรานะครับ ในการทำงานนะครับ เราก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมาแก้ไขไปมาได้นะครับ โดยใช้ตัว ส่วนขยายหรือว่าแอปก็ได้ นอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถแปลงไฟล์นะครับระหว่าง Word กับตัว Google เอกสารนะครับสลับไปสลับมาได้นะครับ ในส่วนของตัว Google Sheet ก็เช่นเดียวกันนะครับ ลักษณะการทำงานก็จะคล้ายๆกันทำงานร่วมกันได้ไม่ต้องกดแชร์ แล้วก็สามารถแปลงไฟล์ไปมาระหว่างตัว Excel กับ Google Sheet ได้เหมือนกันนะครับ ในส่วนของ Google Slide นะครับ อันนี้ก็เป็นการสร้างงานนำเสนอ ก็ลักษณะคล้าย ๆกันนะครับ สามารถทำงานร่วมกันได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็สามารถที่จะแปลงไฟล์ไปมาระหว่างตัว Microsoft PowerPoint กับตัว Google Slide ได้เหมือนกันนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับ เราสามารถที่จะนำไปใช้ในการนำเสนอได้อย่างง่ายดายนะครับผ่านตัว c h r ค m e c a ส t หรือว่า Hangout หรือว่า AirPlay ได้เลยนะครับ ซึ่งในเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเรียนรู้การทำงานในส่วนของตัว Google Docs Google Slide แล้วก็ Google Sheet นะครับ ซึ่งทั้ง 3 ตัวนี้เราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานผ่าน หน้าเว็บได้โดยตรง หรือว่านะครับ เราสามารถที่จะใช้งานผ่านตัวได้เลย ก็ได้เช่นกันนะครับ ถ้าในกูในส่วนของไดนะครับ ถ้าในส่วนของไดนะครับ สังเกตดูนะครับ ในปุ่มใหม่ตรงนี้เขาก็จะมีตัวตัว Google เอกสาร Google Sheet แล้วก็ Google Slide มาให้แล้วนะครับ ซึ่งจะเป็นตัวโปรแกรมหลักๆนะครับที่รวมอยู่ใน Google Drive ในส่วนของ Google Form เราก็สามารถที่จะไปที่เพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับ3ตัวนี้ ในหัวข้อต่อๆไปนะครับ